วัสดุและวิธีการทำโต วัสดุที่ใช้ทำโตกได้แก่ ไม้หวาย ไม้ไผ่และวัสดุอื่น ๆ วิธีการทำเทคนิครูปแบบของการทำโตกขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่ผลิตและใช้ การทำโตกมีวิธีการทำที่แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ดังนี้ โตกไม้ ทำด้วยไม้สักหรือไม้เนื้อแข็ง โตกไม้แยกออกเป็นสามส่วนคือ ส่วนใบโตก ส่วนเชิงและส่วนขา ที่เรียกว่าตีน วิธีทำโตกโดยทั่วไป จะตัดไม้สักทางขวาง โดยใช้วิธีเลื่อยให้เป็นแผ่น มีความหนาประมาณ6เซนติเมตรนำมาเคี่ยน คือการกลึง โดยกลึงปากให้กลม แล้วกลึงเจาะลงด้านในให้ลึก ประมาณ 3-4เซนติเมตรขอบปากหนาประมาณ2เซนติเมตรด้านล่างของใบโตกเจาะรูกลมขนาด1เซนติเมตรโดยรอบ เป็นวงกลมอย่างน้อย 6 รู แล้วใช้ไม้ขนาด2เซนติเมตรยาว 20เซนติเมตรกลึงให้กลมเป็นทรงรูปมะหัว ทำเดือยหัวท้าย เดือยมีขนาดใหญ่1เซนติเมตร ส่วนที่เป็นตีนโตกนั้นให้เอาแว่นไม้ที่มีขนาดเล็กกว่าใบโตกเล็กน้อย มากลึงให้กลม เจาะข้างในออกให้เหลือเป็นวงกลมส่วนนอก ขนาดของขอบตีนประมาณ 3 เซนติเมตร เจาะรู6รู ระยะห่างถี่ของรูเท่ากันกับรูของใบตูดแล้วประกอบชิ้นส่วนให้เข้าด้วยกัน โดยนำไม้เชิงที่มีเดือยด้านหนึ่ง เสียบเข้ากับรูของใบตูดเดือยอีกด้านหนึ่ง เสียบเข้ากับรูของขอบตีนแล้วใช้เศษถ้วยชาม กระเบื้องเคลือบที่แตกขูดขัดให้เรียบ ลงยางรัก เป็นสีดำ หรือโรงชาติเป็นสีแดง โตกหวายคือโตกที่ถักสารด้วยหวาย เป็นการใช้วัสดุอื่นทดแทนไม้สักซึ่งหายากในปัจจุบัน มีวิธีการทำเช่นเดียวกับการทำภาชนะจากหวาย พื้นของใบโตกสารด้วย ทำขอบล่างและขอบบนด้วยเส้นหวาย ขาหรือตีนใช้เส้นหวายดัดงอ แล้วยึดด้วยหวายให้มั่นคงเป็นลวดลายต่างๆตกไม้ไผ่ มีที่ใช้ทั้งไม้ไผ่ล้วนและใช้หวายเป็นโครงสร้างเป็นภูมิปัญญาของชาวเขาหรือประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้อาจจะใช้ตอกไม้ไผ่สารเป็นขันโตกกระไหล โตกกะไหลเงินคำว่ากะไหลหรือกะไหลเป็นกรรมวิธีเคลือบสิ่งที่เป็นโลหะด้วยเงินหรือทอง โดยใช้ประหลอดละลายเงินหรือทองให้เป็นของเหลว แล้วทาลงบนโลหะที่ต้องการเคลือบ จากนั้นไล่ประหลอดออกโดยใช้ความร้อน เงินหรือทองคำก็จะติดเคลือบอยู่บนผิวโตกที่ต้องการ โตกลงรักปิดทองทำจากไม้หวายไม้ไผ่ แล้วทายางรักหรือทาชาติ ให้ผิวขันโตกเรียบ แล้วปิดทับให้ผิวโตกเป็นสีทองทั้งหมด โตกจากวัสดุอื่นๆ ปัจจุบันมีการประยุกต์โตกให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ใช้วัสดุอื่นทำโตกเพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย และภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ เช่น โตกที่ทำจากอลูมิเนียมของเวียดนาม ตกไม้ไผ่จากการนำต่อขนให้เป็นรูปทรงของตกตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยเืินตกจากกล่องกระดาษ เป็นการใช้กระดาษแข็งที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ให้เป็นรูปทรงโตก และโตกกระดาษจากใบสับประรด